วันนี้นะคะก็จะมาสอนเรื่องอการคัดลอกผลงานหรือ การคัดลอกผลงานเนี่ยเดี๋ยวเราอาจารย์จะสอนในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะในเรื่องของความหมายประเภทรูปแบบ เทคนิคการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน แล้วก็การคัดลอกผลงานตัวเองเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูอันแรกก่อนดีกว่านะคะ ความหมายของการคัดลอกผลงานนะคะ การคัดลอกผลงานมันก็ตรงตัวเลยเนาะก็คือมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดี ใช่ไหมคะซึ่งความหมายตามราชบัณฑิตยสถานนะคะ บัญญัติไว้สองคำคืออถ้าเกิดเป็นสาขาวรรณกรรมเนี่ยค่ะ ก็จะหมายถึงการโจรกรรมทางวรรณกรรมสำหรับสาขานิติศาสตร์เนี่ย ก็จะหมายถึงการลอกเรียนวรรณกรรมโจรกรรมกับลอกเรียนเนาะมันคือการคัดลอกการขโมยอะไรเงี้ยค่ะผลงานนะคะ ซึ่งอองค์ประกอบที่สำคัญของของการคัดลอกผลงานเนี่ยพารากิซึมเนี่ยค่ะมีอยู่ 2สส่วนนะคะ ส่วนแรกก็คือการหยิบยกข้อความผลงานแนวคิด หรือวิธีการศึกษาของผู้อื่นมาใช้ในบางส่วนหรือว่าใช้ทั้งหมดในงานของตนเองนะคะ อันนี้คืออองค์ประกอบแรกนะคะของการคัดลอกนะคะสำหรับองค์ประกอบที่ 2 นะคะ ก็คือความหมายที่2คือไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เรานำมาใช้ คุณเวลาคุณลองนึกนะ นี่เกิดนนิดนึงนะเเดี๋ยวนี้เวลาอาจารย์สั่งงาน อันดับแรกที่คุณจะต้องไปไปหาข้อมูลคืออะไร Google ถูกไหมใช่ไหมคะพอหาข้อมูลจาก Google แล้ว อ่านคุณอ่านก่อนนะ คุณอ่านเสร็จแล้ว คุณพิมพ์ตามหรือ Copy Paste หรืออ่านแล้วก็มาประมวลความรู้อีกทีแล้วก็ค่อยเขียนใหม่ คุณใช้วิธีการไหนคะ อ่าน อ่านอะไรนะ บางส่วนที่เอาของเขามา แล้วแต่งใหม่มีมีไหม แต่งคำพูดบ้างคือยกผลงานของเขามาแต่งคำพูดใหม่ประมาณนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราได้อ้างอิงแหล่งที่มาไหม เอาจริงนะเวลาเด็กส่งงานอาจารย์อะเดี๋ยวเนี่ยทุกณปัจจุบันนี้ก็มีนะ สมมติอาจารย์สั่งให้ทำรายงานบางคนน่ยนะคะสั่งทำรายงานคะแนนไม่ถึงอะทำรายงานมาพอรายงานมาคือมันเหมือนกับว่า อาจารย์เปิด Google อ่านจากเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือข้อมูลมันมาหมดเลยอะแล้วก็อ้างอิงก็ไม่มีเอามาจากไหนแหล่งที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นเป็นการคัดลอกแบบหนึ่ง นะคะคือไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะแล้วเวลาเราพิจารณาร่วมกันนะคะระหว่างความหมายและองค์ประกอบทั้งสองอันเนี่ยที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะาสามารถนิยามการคัดลอกผลงานหรือพากาลิซึมเนี่ยค่ะได้ว่าเป็นการแอบอ้างผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดว่าผลงานนั้นเป็นของตนเอง โดยไม่ได้มีการอ้างอิงหรือให้ข้อมูลที่ชัดเจนของแหล่งที่มาดั้งเดิม อันนี้ชัดเจนเนาะเนี่ยค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนอะเราไม่ค่อยมีประเด็นอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เนาะตอนเด็กๆอะเรื่องพวกนี้มันไม่ค่อยบูมไม่ค่อยอะไร แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคะมันผิดนะ ผิดทั้งจรรยาบรรณผิดจริยธรรมบางครั้งเผลอๆผิดกฎหมายด้วยนะคะบางเรื่องเนาะนะคะอ่ะเขาบอกว่าไอการการคัดลอกผลงานเนี่ยหมายถึงการนำภาษาหรือความคิดหรือการนำเสนอใด ๆ ไปใช้เสมือนว่าเป็นของตนเอง ทั้งนี้อาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ได้ การกระทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นหลงลืมที่จะให้ข้อมูลการอ้างอิง หรือว่าการ ใช้เครื่องหมายคำพูดเมื่อจำเป็นนะคะไอ้สิ่งเหล่านี้คือการกระทำผิด ที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอกผลงาน เดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยอาจารย์จะมีอธิบายว่าเทคนิคการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานจะเป็นยังไงไม่งั้นเราก็จะบอกว่าเราตายเลยนะ อ่านแล้วต้องเขียนเองใหม่หมดเลยถูกว่าไม่งั้นมันเหมือนกับเราไปเอาของเขามาทั้งดุนมาเขียนใส่เป็นรายงานหรือเป็นผลงานของเราใช่ไหมคะถามว่า ดึงของคนอื่นมาได้ไหม ยกของคนอื่นมาได้ไหม ได้ แต่มันจะมีวิธีการเขียนว่าที่ไปที่มาเป็นยังไง อย่างเงี้ยค่ะ นะคะ นี่คือการคัดลอกผลงานนะคะ ว่าคืออะไร อืม อ่ะอันนี้เขาบอกว่าการการคัดลอกผลงานนะคะ หรือพักการซึมเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำมากมาย ก็คืออย่างเช่น การโจรกรรมทางวรรณกรรม การคัดลอกผลงานของผู้อื่น หรือว่าการขโมยความคิดนะคะ อันนี้ใช้ศัพท์เหล่านี้หรือคำพูดเหล่านี้คือความหมายเดียวกัน ก็คือไปก๊อปปี้เขามานั่นแหละนะคะ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะจะสื่อถึงพฤติกรรมในทางลบของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว มันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเนอะ การคัดลอกผลงาน มีอะไรบ้างที่เราเห็นชัดเจนแผ่นพีซซีดีเถื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมง่ายๆเลยนะที่แบบเห็นแล้วก็แบบเมื่อก่อนเราไป ซื้อแผ่นใต้ดินที่ไหน ไม่ต้องเอ่ยชื่อ อะไรประมาณนี้ค่ะ สามารถซอฟต์แวร์ที่มัน ซื้อแผ่นละร้อยอ่ะ แล้วเอามาลงอ่ะ แผ่นหนึ่งมีต้องเป็นร้อยโปรแกรมบางอันก็มีถูกไหมคะ แผ่นเกมแผ่นหนังซีดีอะไรต่างๆนะคะอ่ะตามประวัตินะคะของคำว่าการคัดลอกผลงานนะคะพบว่าเริ่มต้นรู้จักมาตั้งแต่ปี 1597 ต่อมาในปี 1621 ก็จะมีเว็บไซต์นะคะ etymonline.com นะคะ เว็บไซต์นี้นะคะ เขียน The Online Etymology Dictionary นะคะ ก็คือให้ความหมายของข้อพักการิซึมเนี่ยค่ะ อย่างเป็นทางการในแง่ของการขโมยทางวรรณกรรม literacy thief นะคะ เขาบอกว่าการกระทำที่เข้าข่ายการคัดลอกผลงานเนี่ย มีมานานแล้วทั้ง ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนะ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจเอาผิดกับผู้กระทำผิดมากนัก ถูกไหมเป็นเราอาจารย์เคยเจอนะ อยู่ดีรูปอาจารย์ไปโผล่ในนิตยสารอะเล่มหนึ่งอาจารย์ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ถ่ายรูปปูรูปทะเลรูปอะไรอยู่ดีเอ้ารูปเราไปโผล่ในนิตยสารเล่มหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเด็กละตอนช่วงเด็กๆอะค่ะ ช่วงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นไปเที่ยว เราก็ไม่ได้แบบคิดถึงอะไรเรื่องแบบเนี้ยนะคะ อยู่ดีมีไอ้มันไป รูปเราอยู่ในลงลงนิตยสารแล้วก็ โอ้ย ภาพเราสวยจังเลยเมื่อก่อนสมัยเด็กๆนะถ้าเกิดสมัยนี้เนี่ยฟ้องเอาเงินมากินเป็นค่าขนมก็ยังได้เนาะแต่สมัยก่อนมันไม่ค่อยเขาเรียกไงมันไม่ค่อยมีคนมาสนใจเรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะลอกก็ลอกอะไรเงี้ย นอกจากเป็นมืออาชีพจริงๆ ตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นมืออาชีพเขาต้องมีต้นทุนในการถ่ายภาพหรืออะไรอย่างเงี้ย นะคะเขาก็อาจจะแบบอ้าวเอาไปใช้เพื่อการค้าเขาได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยสนใจเอาความกับผู้กระทำผิดนะคะแม้จะเป็นการกระทำที่นับว่าเป็นการผิดศีลธรรมหรือว่าจรรยาบรรณก็ตามนะคะ จนกระทั่งพบการกระทำในลักษณะพากาลิซึมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมนะคะ